สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาพบกับการสาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะในหัวข้อเรื่องการกำหนด Account l ะ s y n c in Account ในการใช้งานนะคะ การเชื่อมต่อบัญชีการใช้งานด้วย Microsoft Account นะคะสำหรับการใช้งาน Microsoft Excel 2013 สามารถทำได้ดังนี้นะคะ เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ขึ้นมานะคะ หากมีการเปิดใช้งานครั้งแรกจะมีหน้าต่างดังภาพในการปุ่ม Excel นะคะ แต่อันนี้ไม่มีนะคะ คือเราไม่ได้เปิดใช้งานครั้งแรกนะคะ แล้วก็ 2 นะคะแสดงหน้าต่างพร้อมใช้งานนะคะ สำหรับเลือกเทปเทมเพลตนะคะ สำหรับเลือกเทมเพลตนะคะ เราสามารถเลือกได้หลายเทมเพลตเลยนะคะ แต่ส่วนมากเราก็จะเลือก เลือก workbook กันนะคะ 2 นะคะ ให้เลือก sing in to get to most out of of of office นะคะ ที่อยู่มุมด้านขวานะคะ ที่อยู่มุมด้านขวามือนะคะ ดังภาพที่3 ที่อยู่มุมด้านขวามือนะคะ เราก็กดเข้าไปนะคะ แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็ 3 นะคะ หากผู้ใช้งานไม่มี Microsoft Account นะคะ ให้กดปุ่มกากบาทออกได้เลยนะคะ ที่มุมขวามือนะคะ เพื่อเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม และหากผู้ใช้มี Microsoft Account นะคะ ก็ให้ระบุ try your email address all phone number นะคะและกดปุ่ม next นะคะ เราก็ ระบุลงระบุ Microsoft e x c e l ก็ให้ระบุระบุลงไปเลยนะคะ นะคะแล้วก็กดปุ่ม next นะคะ แล้วก็จะโชว์หน้าต่าง enter password นะคะ เราก็ใส่ password ลงไปนะคะ password ที่เรามีนะคะ แล้วก็กดปุ่ม s i g n in นะคะ อภัยด้วยนะคะ เราก็จะลองป้อนพาสเวิร์ดมาอีกครั้งนะคะ แล้วก็พอกดเข้าไปนะคะสีนะคะ หลังจากระบุ Microsoft Account นะคะ และ Password เป็นที่ถูกต้องแล้วหากมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อการใช้งานจาก Cloud Drive ได้ทันทีนะคะ 5 นะคะในส่วนด้านซ้ายมือนะคะ จะมีการแสดงประวัติการเปิดไฟล์นะคะ ที่เคยเปิดใช้งานมาแล้วทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์และวันไดนะคะ ค่ะ เราก็จบการนำเสนอการ การเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานเพียงแค่นี้ค่ะ แล้วเรามาพบกับคลิปต่อไปได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ